ครับ สวัสดีครับพบกับผม เป็นเวลาเกมคิดนะครับเบิร์ดบายสลิฟไฟนอลมิงนะครับ กับพาร์ทที่ 3 ของในเรื่องของอควานะครับเร็วกันเลยดีกว่าครับ จะได้ไม่เสียเวลา ไปเลยครับ อ้าว กดผิด 何かあったのですか白雪姫がとても優しい人だった歌って踊ったもう笑えないよ素敵なお話も聞かせてくれた。 恋の物語だ王子様との出会い仕事に出かける前にキスをしてくれた白雪姫の純粋さが俺たちを変えてくれたんだ白雪姫は慕われていたのですねなぜこんなことになったのですか白雪姫の美しさを妬んだ女王の仕業なんだ女王は老婆に化けて 白雪姫に毒リンゴを食べさせた俺たちが戻った時にはもう手遅れだった逃げた女王はやっつけたんだがもう姫は目を開かない彼女を助ける方法はないのですか女王の城に行けば何かわかるかもしれないがお前らはここで怯えてればいいんだ 俺はあの魔女の城なんか怖くないからなやめておけ城には魔物がうようよいるそうだ、うん、では私が行きましょう本当に大丈夫です私に任せてくださいそうかすまないが頼んだよ ครับ ผมโลเวะนี่ก็โลกของโนไวนะครับจะพึ่นแค่ทั้งเฉดโอ้ย เดาเดาโอเคได้ของใหม่มาใส่ของได้เพิ่มด้วยยาก็หมด ยังไงวะเนี่ย ใส่ไฮโพชั่นก่อนแล้วนะเมื่อกี้มันจะได้อันนี้มาปะอันนี้อันนี้ ของให้เก็บหรือเปล่า ไม่มีทางไหนวะทางนี้ปะโอเค ทางนี้ละโพชั่นนั่นหนึ่งตีก่อนนะ เร็ววัน โบวะบ้าก่อนนะตะโุบันกลผมได้คีเบตมาใหม่นะลืมเปลี่ยน เดี๋ยว ต้องเปลี่ยนคียนคีเบตสักหน่อยหนึ่งเพื่อจะดีขึ้นไปยัง เฮ้ยหลบนี่หลบทันนะไปเปี้ยงเปี้ยงโอ้ยโอ้ยสโลไม่ทันเปี้ยงโคตรเบายังไปแรงโอ้โหได้คอมมานด์ใหม่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนชันมาแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนคีเบด ดาเมจเท่ากันเลย แต่มีสกิลนะเปี้งเปี้งโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเปี้ยงโบสายฟ้าไปก่อนนะไปยิงไปยิงไปยิง ผมมีสายฟ้าสองอันใช่ไหมไม่ต้องขึ้นโคตรช้าเลย ไปยังช่วงนี้ต้องเก็บของแหลกๆ เก็บของแหลกๆคืออะไรวะหรือเก็บของรัวๆว่า ต้องใช้สกิลนะ ต้องหาของหาสกิล ไปยังไปก่อนเลยฮะ ช็อตไปก่อนชนไปก่อนเลยฮะช็อตดอกหนึ่งไม่ทันไปเยี่ยงเม้ยกดผิด โอ้จะฮิวโพชั่นทำไมวะ โอ้ยไปเยี่ยงหมดยังเนี่ย ยังเหลือไอพนใสายฟ้าด้วยตีไม่เข้าสายฟ้าหรือไฟวะไฟนี่วะ ไปเยี่ยงไปเยี่ยงตายไปเนี่ย โอ้ไปอีกแล้วสโลไปก่อนครับสายฟ้าไป พุ่งชนไปอู้หลบได้ โอ้ยังจะโดนอีกย่างไงอาหลังๆผมอาจจะต้องไปแอบเก็บเลเวลนอกรอบ มันจะได้เล่นง่ายๆ เล่นเร็วๆเลเวลสี่แล้วก็เขาก็จะบอกถามว่าเราจะเล่นบทยากทำไม ในเมื่อสุดท้ายก็ต้องไปเก็บเร็ว นั่นสิ เรื่องสายฟ้าสายฟ้าไปก่อนทีไปเรื่องหมดแล้วเนาะไฮโพชั่นเราไม่ได้กดใช้โพชั่นไปเลยอะเปลืองโบไปก่อนสโลไปหนึ่ง คนอยากได้ท่าไฟเดี๋ยวนี้เยี่ยงไปก่อนตายไหม ตายสิเยี่ยงไปก่อนนะ เหลืออ้วนเหลืออ้วนใจเย็นด้วนโอ้โหว้าปั่นกันปั่นสโลไปก่อนนะ สายฟ้าไปก่อนหนึ่งที โอ้เวลอัพกระจุยกระจาย เปี้ยงเปี้ยงมาเปี้ยงไม่คิดจะโดนเลยใช่ไหมขอฟาดหนึ่งที โดนไม่ได้โดน สายฟ้าเป็นที พุ่งชนเป็นหนึ่งดอกมาแล้วไอตัวนี้ โอ้โห ตัวโหดด้วย โคตรเกลียดเลย สโลไปก่อนเลยเพื่อความชัวร์อ๋อนี่ฮะถ้าโดนตีแล้วกดสี่เหลี่ยม ไอ้เมื่อกี้เราได้ เอามปนคอปไปก่อน ถ้าเราได้ เราได้มา เราโดนโจมตีแล้วกดสี่เหลี่ยม มันจะเป็นการเคาน์เตอร์ออกไปเคาน์เตอร์เป็นบาเรีย ดีนะเลเวลขึ้น อึดอึดขึ้นมาหน่อยนึงไม่มีของเก็บหรอ しました一体この城はどうなってしまったんだ姫の美しい歌を聞いたのは夢だったんだろうか姫白雪姫を知っているのですかああ一度だけだが彼女の歌声に誘われて出会ったんだ彼女はこの城にいないのかいええ彼女は白雪姫は 女王に毒リンゴを食べさせられてだって彼女はどこに森の奥に行ってあげてください分かった私にできることがあるかもしれないโอเคครับลุยต่อเก็บของก่อนละก่อนลุยต้องเ มงกุฎสิไอ้ข้างบนนี่เก็บไม่ได้ต้องรอโดดสองชั้นสองชั้นสองชั้นไม่มีร้านขายของอะเนี่ย มีแต่โพชั่นนะเดี๋ยวนะเอ้ยสกิลผสมได้ หรือเปล่ามันยังไม่ได้ครับยังไม่มีสกิลเลยหายากมาก โอ้ ปวดหัวเลย ของเดี๋ยวเข้ามาเก็บแล้วนะ ผมจะลุยไปเรื่อยๆ เฮ้ยหรือเก็บดีวะ เพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ค่อยมีอะไรดีเท่าไหร่ไปยังพอเราไม่มีของอะไรดีเราเล่นยากเหมือนกันนะสกงสกิลคอมมานน้อย สโลเบิร์ไปเยี่ยงไปก่อนเลยฮะสโลดีกว่าสามแล้วค่อยว่านะขอเคลียร์พื้นที่ก่อนจะได้ไปง่ายๆเพราะว่ายังไงก็ต้องเก็บนะอุ้ยระเบิดขอเคลียร์พื้นที่ก่อนพวกนี้ โปะสโลสโลไปช็อต ช็อต พุ่งชน อึ้ง โดนระเบิด พอดีหรือเปล่า นั่นไง ตรงนี้มันต้องไปทางไหน อ๋อ ต้องเปิดนี้ก่อนนะ เดี๋ยวนะ ผมขอ โอเค ต้องรีบไปครับตรงนี้ไม่ต้องรีบก็ได้สามารถเปิดได้ โดดหลบก่อนดอก สายฟ้าไป โดดครับน้ำแข็งสโลไปก่อนหนึ่งดอก สายฟ้าอีกรอบพุ่งชนไปเยี่ยงอย่าโดนสิเอ้าพอโดนแล้วเราก็ต้องไปเลยทีเนี้ยไม่เป็นไร เดี๋ยวรอหมดเวลาก็เลยทันปะวะน่าจะทันเดี๋ยวรอหมดเวลาแล้วค่อยหมุนใหม่ขอเคลียร์ ไอ้พวกนี้ก่อนเอาเวลสายฟ้าไปชนหน่อยหนึ่งสายฟ้า อีกหนึ่งดอก เปี้ยงหนึ่งดอกครับเฮ้จะอัพแล้วนี่หว่าเลยสี่พ p ก็นับแล้วนะ ตอนนี้เราต้องรีบไปช่างมันครับ เดี๋ยวมันไปไม่ทันโดดไปก่อนนะเอาของกันเน้นเน้นเน้นของ เฮ้ยได้ไฟแล้วสวยงามเรามาถูกต้องสโลไปก่อน สายฟ้าหนึ่งดอกเดี๋ยวมันจะตกเขวะเดี๋ยอุ้ยโดนไฟนี่่ะเรียบร้อยช่างมัน่อเราได้สกิลไฟมายังไม่ได้พ้นเนี่ย้นโอเคจะได้เปลี่ยนสกิลนะได้สกิลไฟมาสายฟ้ามาเต็ม สายฟ้าคาสโลผสมได้ไหม ไม่ได้ ต้องรอสไปอันหนึ่งเต็มก่อนค่อย ค่อยอัพ รอเขียวขอหน่อยเลือดเอ้า ได้ปะเนี่ยไป่ะไปให้ดูต่อฟาดเถอะยิงไฟไปเลยระเบิดไป มีตัวใหญ่ไม่ไแถวนี้เอานี่ไงเฮ้ย ผมจะตกเลี่ยงก่อนโอ้ยโดนแรงเคาน์เตอร์ไปก่อนนะโคตรแรงเลยฮะ โอ้ยจะตาย โอ้ฟาดไปหนึ่งทีทุบทับทุบทับ ได้เลือดกลับคืนมา ก็ยังดีครึ่งหลอด ขออีกหน่อยหนึ่งได้ไหมขึ้นมาต่อยหนึ่งยิงไฟไปก่อน สายฟ้าโดดฟัน ยังไง สายไฟรอบหนึ่งติดท็อตแล้ว ท่าระเบิดนี่แน่ขอเลือดด้วยขอเลือดขอเลือดขอเลือดนี่แน่รอเขียวรอเขียวรอตีโดดสับไฟติดท่าระเบิดเป็นหนึ่งดอกไม่ตายด้วยเฮ้ยขอเคาะกล่องสักดอกหนึ่งอันนี้ตัวปลอมเนะอันนี้น่าจะเป็นมิมิกแน่เลยนั่นไงมันแปลกๆเตี้ยงอู้โดนระเบิด หน้าสั่นเลย โอ้ได้เงินเพียบแล้วยั่ยงก่อนะเย้ยงโอ้โหจับโดนนะฮะ เราต้องสายฟ้าจัดตรงนี้แหละไปเยียงผมไม่ตายด้วย สายฟ้าไกันแล้วโดดสักดอกหนึ่งยิงไฟไป ตัวขบวนนี่น่ารำคาญเลยเลยเหลือตัวใหญ่ปะเมื่อกี้รอดแล้วมันเป็นลิเลียนมาใหม่โคตรเซ็งเลยไม่ยี่มันหนึ่งดอก ไป จุดไปดึง สายฟ้ากันนครับโดนโดนปั่นรวมแน่นอนเขาปั่นรวมผลไม้ปั่นรวม ยังไม่ตาย เดี๋ยวได้๋ะใจเย็น เอออย่าอย่าเพิ่งตกยังไม่ได้เก็บของ โอเค เปลี่ยนท่า ของไหมนี่มีมิกแน่นอนสีแม่งโคตรไม่ใช่แล้วระวางแบบแปลกประหลาด ใครสั่งใครสอนให้วางอย่างนี้ เอาไปหมุนไป แม่เหล็กดูด อ้าวตายแล้วนี่หวะมีปะมีสักสักชุดหนึ่ง ไปเยี่ยมไันก่อนนะฮะฟาดฟาดฟาดเรียบขบอกไปเร็วสอง โบโบไม่โดน หมุนไปก่อนไปปั่นรวม เอามีคนเกิดมาใหม่ก็โดนปั่นรวมเข้าไปจังหวะนี้ โอ้โห โดนเหมารวม โดนดูดว่าไม่โดนโดนดูดด้วยครับ อ้าวตายแล้วนี่หว่าทางกันบอลแล้วใช่ไหมน่この気配 ครับโดนดุดเข้ากระดกกระจกเฉยถ้าไม่ผิดหาตัวหน้ากากจริงก็ไม่น่ายากมั้งเดี๋ยวมันไปไหนล่ะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวโคตรแรงเลยอ่าหน้าตาแปลกๆอ่ะ ต้องหานะไอตัวที่หน้าตาแปลกๆอะฮะผมยังหาไม่เจอเลยเนี่ยยิ้มยิ้มยิ้มเจ๊เจ๊เจ๊ยิ้มเจ๊เจ๊ยิ้มมันไม่ใช่เรื่องเจ๊มันไม่ใช่เรื่องเจ๊เจ๊โดนสายฟ้าไปผมขอยิ้มรอบนึงเดี๋ยวเเราเข้าไปตีมันได้เลยป่าวะตีตีดิยับดิยับยับดิยับดิล้มล้ม ล้มต้องซ้ำตัวระเบิด เปี้ยงแรง โอ้ไม่ไปไหนวะผ่านหน้ายิ้มผ่านหน้ายิ้มนี่นี่นี่นี่โดดไปก่อนเนี่ยชิงไปก่อนนะเตะเตะเตะมันใช้เรื่องไหมอือป้าบพุ่งก่อน ระเบิดไปก่อนเลย ขอด ฟาดอีกหนึ่งดอกเพื่อความชัวร์โอ้ยิงยิงน้ำยิงน้ำพงน้ำแข็ง ยิงมา ยิงมายิงเวทมาหลบ มันหลบได้โอ้มันไม่หล่นเว้ยยิงไฟไปก่อนโดนปะไม่โดน กิ้งหลบหลบอุ้ยจะโดนโป๊ะพลาดไปทนมีก่อนล้มไหมเนี่ย ไม่ล้ม ไม่ล้มอีกแล้ว มาสุดเดิมสุดเดิมเอ้าตรงใกล้เลย ใกล้ใกล้หนีใกล้หนีเราเราหนีใกล้หนีไปเยี่ยงไปก่อนเนื้อฟาดหนึ่งดอกยิงไปซ้ำแล้วพุ่งชนสวยยังเรินงสวยงามแต่ ยังไม่ตายโอ้ติดท่าขึ้นมาจังหวะนี้ฟาดต่อซ้ำซ้ำแต่ไม่โดนยังไงยังไงมันไปไหนอีกแล้วข้างบนหรือเปล่า โอ้ยผมมองไม่เห็นที่ผ่านแล้ว ทุกความชัวร์กินยาก่อนโพชงโพชั่นนี่ต้องต้องมีหน้าไหนหน้าไหน หน้าไหน เหมือนไอ้นี่นี่เจนอยู่นี่เราวนกลับครับ เราสวนสวนทางฟาดหนึ่งดอก ชนหนึ่งดอก เรียบร้อย 女王なき今私の役目は終わりました 白雪姫 白雪姫目覚めたのね君はなぜ眠ったままなの ねテラーマスターエラクスベントゥスが目覚めました 雪姫は目覚めて旅立ったベンも旅立ちの時だったのかなเย่คีย์เบนใหม่อันนี้น่าจะดาเมจจ๋าๆเลยเออควาเราเน้นเวทนะครับ โอเคครับก็สำหรับพันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ ยังไงก็ฝาก Subscribe หรือติดตามหรือกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ถ้าชอบนะครับ แล้วก็พวกผมกำลังรีบทำกันนะ ยังไงก็ขอบคุณมากที่เข้ามาดูนะครับไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับ ไปเลยครับบาย